อาเซียน Social Cultural Community อาเซียนได้มุ่งหวังประโยชน์ จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมแรงวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชน มีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน การสร้างรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกันที่แข็งแกร่ง จะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดี การรู้เขารู้เราและมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียน ากหลายทั้งเชื้อชาติของชาวสิงคโปร์ทำให้เทศกาลสำคัญของที่นี่ หลากหลายไปตามความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติอย่างช่วงต้นปี เทศกาลตรุษจีน ก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวสิงคโปร์ เชื้อสายจีน ซึ่งจะจัดงานเส้นไหว้เทพเจ้า พร้อมไปกับงานรื่นเริงต่าง ๆ ชาวคริสต์ก็จะมีเทศกาล Good Friday เพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไม้กางเขน ส่วนชาวพุทธจะมีงานวันวิสาขบูชาในช่วงกลางปี ช่วงเดือนตุลาคม จะมีเทศกาลเฉลิมฉลองหลังสิ้น ส้นสุดพิธีถือศีลอดของชาวมุสลิม ส่วนชาวฮินดู จะมีเทศกาลดีปาวลี หรือเทศกาลแห่งแสงสว่าง ที่ถือเป็นงานขึ้นปีใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย เพราะอย่างนี้แล้วที่สิงคโปร์เลยคึกคักไปด้วยงานเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี ยังไงล่ะคะ ตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียน ASCC Blueprint ได้กำหนดเป้าหมายหลัก 5 ประการคือ 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. การคุ้มครองและให้สวัสดิการสังคม 3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนเสริมทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น การคุ้มครองและให้สวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการยกระดับความเป็นอยู่ให้พ้นจากความยากจน เสริมสร้างเครือข่ายทางสังคม เพื่อรับมือกับผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร พัฒนาระบบสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยให้สิทธิของประชาชนสะท้อนอยู่ในนโยบาย และทุกวิถีของชีวิต 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อาเซียนจะมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เขียวและสะอาด โดยการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ พื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดการการบริหารอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ดิน น้ำ แร่ธาตุ พลังงาน ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเล การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนสำนึกร่วมในเอกภาพห้ามกลางความหลากหลาย ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในด้าน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา ส่งเสริมให้เกิดสำนึกร่วมในความเป็นเจ้าของ มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม วัฒนธรรมและสินค้าวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 38 ได้ประกาศให้อาณาจักรเมืองโบราณพยู เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของเมียนมา ภายในอาณาจักรนี้ประกอบด้วยพื้นที่เมืองโบราณสีเกษตร ปีธโนมโยและฮาลินยีที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 4 เมืองโบราณแห่งนี้เป็นพื้นที่ของชาวพยูชนชาติดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในเมียนมาก่อนที่ชาวพม่าจะอพยพเข้ามามีการบันทึกไว้ว่าชาวพยูนั้นเป็นชนชาติที่รักสงบชอบทำเกษตรกรรมมีความสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้โดยการพันน้ำจากแม่น้ำและยังมีการสร้างอ่างเก็บน้ำอีกด้วยนอกจากนี้เมืองของพวกเขายังเต็มไปด้วยรากฐานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นสมบัติของประเทศให้คนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษาเป็นอย่างดีเลยละค่ะ ความร่วมมือในด้านต่างๆของอาเซียน ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ อาเซียนกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากไฟป่าและไฟบนดิน อาเซียนกับความร่วมมือด้านสาธารณสุข เช่น โรคติดต่อ ความปลอดภัยด้านอาหาร การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาด อาเซียนกับการจัดการกับภัยพิบัติ เช่น การจัดส่งทีมแพทย์จากอาเซียนไปช่วยผู้ประสบภัย การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน การอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปะ การแสดงดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สถานที่สำคัญต่างๆ ในอาเซียน ไทย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมียนมา พระมหาธาตุเจดีชเวดากอง ลาว ประตูชัยกัมพูชา ปราสาทนครวัด เวียดนาม สุสานโอจิมิน มาเลเซีย เปโตนาทาวเวอร์ สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ฟิลิปปินส์ มหาวิหารมะนิลา อินโดนีเซีย โบโรบูดู และบรูไนมัสยิดสุลต่าน โอมาอาลี การส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนในภูมิภาค เช่น การจัดค่ายเยาวชนอาเซียนและกิจกรรมสันทนาการอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รู้หรือไม่ว่า รันเวย์แนวตั้งนั้นมีด้วยเหรอ แล้วตั้งอยู่ที่สนามบินไหนคำตอบก็คือ รันเวย์แนวตั้ง คือฉายาที่ใช้เรียกประตูชัย ในนครหลวงเวียงจันทร์ของประเทศลาวนั่นเอง เหตุที่เรียกว่ารันเวย์แนวตั้ง ก็เพราะประตูชัยแห่งนี้ สร้างด้วยปูนซีเมนที่สหรัฐอเมริกานั้นตั้งใจจะนำเอามาสร้างสนามบินในช่วงสงครามอินโดจีน โดยประตูชัยสร้างขึ้นในปี พศ 2512 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการต่อสู้สละชีพของประชาชนชาวลาว ในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของ ของพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยแห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในประเทศฝรั่งเศส แต่ดูๆไปแล้ว รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นแลนด์มาร์คของลาวแห่งนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ศิลปะลาวอยู่ไม่น้อยนะคะ